คนิคอีกอย่างก็คือ เราต้องย่ำให้เยอะๆย่ำให้ลมเป็นกะทิซื้อนาใหม่ๆเนี่ยเราไม่มีถนน เราย่ำขึ้นย่ำลงเนี่ยทำนาข้างในเสร็จแล้ว เราก็หว่านไล่มาหมดเลย ไอ้ที่เราย่ำปกติเนี่ยมันก็เขียวอยู่เป็นพื้นปกติ แต่อีตรงที่เราย่ำเป็นทางเป็นถนนเข้าไปนะข้ามจะปูดเป็นรูปถนน แล้วเขียวเป็นขอบเลยเหมือนว่าเรากบร่องส่วนนะก็เราอย่าทำข้าให้งาม เราก็ย่ำให้เยอะ